าทับคนอื่นแต่จะมีใครถามถึงพระเทวทัพสักคนหนึ่งที่ไม่มีพระเทวทัพติดใจว่า เราบวชพร้อมด้วยสักยกุมารทั้งหลายปีพระพัทยาเป็นต้นท่านเหล่านั้นเป็นขัตยาบรรพชิต เราก็เป็นขัตยาบรรพชิตเหมือนกัน คนทั้งหลายที่อดภามาท้งมนนีแต่จะมีใครถามถึงเราสักคนหนึ่งที่ไม่มีเราจะคบกับใครทำให้ใครหนอเลื่อกใส แล้วให้ละสการะเกิดขึ้นแก่เราเหมือนที่เกิดขึ้นแก่พระเราอื่นพระเทวทัตคิดถึงพระเจ้าพิมพิสาร แต่ก็ไม่สบกับพระราชกุมารนั้นเกลี้ยกล่อมด้วยดีจะได้เป็นพระพวกเป็นกำลังยังลาบสการะให้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน เรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้บังเกิดไปเกิดที่โกสัมพีซึ่งห่างจากพระญาติทั้งสองฝ่ายของพระเทวทัต เกิดในขณะที่พระปัสดาประทับในเขตกบิลพัทหรือเขตเทวทหารก็จะน่าสงสัยมากกว่า เหตุไรพระญาติทังสองฝ่ายจึงไม่ได้เอาใจใส่ต่อพระเทวทัพเลย ที่โพสัมพีก็เหมือนกัน น่าสงสัยว่าทำไมจึงไม่มีคนถามหาพระเทวทัพบ้างพระเทวทัพเป็นพระไม่ดีหรืออย่างไรตำนานก็บอกว่า ท่านทำสมณกิจจนได้ริ์หลายอย่าง เพียงแต่ว่าท่านยังเป็นผู้ดีคนอยู่เท่านั้น หรือพระเทวทัตจะเป็นผู้มีบุญในเรื่องลาภสกาละแต่เมื่อพิจารณาเรื่องโดยตลอดก็จะเห็นว่าพระเทวทัตคงมีสายเรียนดีไม่น้อย จึงได้กระทำกรรมทำงานต่างๆกับพระศาสดาให้หลายเรื่องและคงมีนิสัยมากใหญ่ในตัวนี้มากด้วยเรื่องต่อไปนี้จะบอกท่านเลยดีท่านเลยพิจารณาในแง่ของเรื่องกรรมพระเทวทัตก็ได้ถูกลงในพระเจ้าว่าลำนานนั้นตั้งแต่สมัยเป็นโมฆะ Europa. เพราะว่าคนหลงกันบ้าง รถติดบ้าง จะได้ประสานพันธ์เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้กองไปดูลุงปู่ด้วย ไปดูลุงปู่ด้วย ไปดูลุงปูด้วย เออซิวนี่เออผู้กองไปดูลุงปู่ด้วยนะห้าลุงปู่สัมภาษณ์เสร็จแล้ว ให้มาบอกเครื่องเสียงด้วย เพราะว่าเขาจะได้ประสานสมานอย่างอื่น อย่าลืมนะผู้กอง ไปดูลุงปู่ด้วย ว่าั่นสัมภาษณ์เสร็จหรือยัง แล้วเนาะเราบ้างเขียมหุดเด้อตุ้มไว้ดีๆจ้าครับบ้างอันบ้างอันจ้องไว้ต้นต้นนี่ต้นนั้นเราลงเล่นเอาผ้าลงพี่เอาไว้นี่ละเออว่าไงล่ะจัดดีๆ จัดให้เอ้ากัน ครับมีบูชาไม่ไม่มีใครใช้เสียงไม่มีไม่มีเดี๋นะไมเอาไหมครับไม่เอาเลยครับ เอาเลยครับนะดอกดิสเตย์ด้านข้างนะครับเอาดอกตาครับเอาเลยครับ อะไรอ่ะเรื่องมัน

ถ้าทม่ยิงสามก็ไตังคเราดีว่านะครับในยามนีะก่ะาวผู้ใหญ่แปดสิบรูปในนามของ ด้วยเนะมีพิสุผู้เป็นสหายของเราอยู่รูปหนึ่งเป็นสหายกับโคสกาเศรษฐีแห่งเมืองโกสัมพี ท่านเรียกว่าเป็นอธิษฐานอุปสิ้นสุดในวั้ามสามรานิวราชแดงวน้องไห้ามโคตคนขอ

Thank you. time